หากเรายังปงไม่เป็นปล่อยวางไม่เป็นชีวิตนี้ก็อยู่ยาก เมื่อเรามีหลักของใจมีที่พึ่งทางใจแล้ว เราก็อยู่อย่างร่มเย็น การปฏิบัติเนี่ยมันต้องทำต่อเนื่องทำอยู่เป็นประจำเพื่อไปการรักษา เรื่องกายของเราเราก็ต้องรักษาดูแลร่างกายโดยการฉันอาหารให้กับเขา าเครื่องเลี้ยงดูกับเขาเพื่อเป็นอัตภาพอยู่ได้ ส่วนเรื่องของใจเราก็ต้องดูแลใจ ให้ใจก็มีเครื่องอยู่ได้ นั่นเครื่องอยู่ของใจ คือสติ คือสมาธิ คือปัญญา หากว่าใจที่ไม่มีสติ สมาธิปัญญาเป็นเครื่องอยู่แล้ว มันก็สเปะสปะพอใจนะมันโง่ ใจตรงนี้มันเป็นอวิชชา นั้นต้องหาเครื่องอยู่ให้กับใจ คอยกำลาบใจไว้ ให้อยู่ในร่องในรอย อยู่ในศีลในธรรม อยู่ในการพิจารณากายใจ เพราะเป้าหมายของการที่เรามาบวชเพื่อสิ่งเดียวกันหมดเพื่อความพ้นทุกข์แต่นี้เราต้องทบทวนตัวเองว่า เราทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วหรือยัง ถ้าหากว่ายังมีอะไรที่มันคาค้างอยู่ ต้องทำให้แจ้งอย่าได้มัวมอประมาทเพราะว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป ใช้ชีวิตให้เกิดคุ้มค่าประโยชน์ที่สุดไม่ใช่ว่าเรามาเสวยสุขนั้นการเสวยสุข ไม่ใช่สุขทางกาย แต่สุขที่แท้จริงมันเกิดจากการปล่อยวางสุขที่เกิดขึ้นทางใจ เป็นวิมุตติสุข จิตที่อิสระปล่อยวางทุกอย่างได้นั่นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ อันหลักของการปฏิบัติ ผมก็ได้ถ่ายทอดด้วยหมดแล้วน้อมนำปฏิสาปฏิบัติทบทวนอยู่เป็นนิดนิดเพราะเราต้องมีที่พึ่งทางใจของเรา วัดเป็นเพียงแค่ที่พึ่งทางกาย แต่ทำเป็นที่พึ่งทางใจ เรามีบุติวิหารเป็นที่พึ่งทางกาย ส่วนใจก็ต้องมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่อาศัย สติธรรม สมาธิธรรมปัญญาธรรมนะเป็นเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของเรา หากเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอยู่ เราก็อยู่ยากเหมือนบ้านไม่มีหลังคาไม่มีเสาตากแดดตากฝนคนอยู่อาศัยในบ้านก็ลำบาก ใจที่ไม่มีเครื่องอยู่ ใจเขาอยู่อย่างลำบากมีความดิ้นรนเดือดร้อนนั้นความร่มเย็นไม่ได้เพียงแค่หลังคากันแดดกันฝนความร่มเย็นมันเกิดขึ้นที่ใจ รู้จักปงและปล่อยวาง หากเรายังปงไม่เป็น ปล่อยวางไม่เป็นชีวิตนี้ก็อยู่ยากนันธรรมชาติทั้งหมด มันไม่อยู่ไกลตัวเรามันศึกษาอยู่ในกาย ในใจของเราเนี่ยหากเราจดจ่ออยู่กับกายแล้วจดจ่ออยู่กับใจแล้ว มันจะหนีไปไหน มันไม่หนีไปไหนเลย ไม่ได้หนีออกไปจากกายของเรา และไม่ได้หนีไปออกไปจากใจของเรา พระโสดา สกิทาคาอนาคาพระรันก็ร้วนเกิดขึ้นที่กายใจของเราทั้งสิ้น และจะเกิดขึ้นอย่างไร เราต้องเห็น กายใจเนี่ยเพื่อเป็นการเข้าไปถอด ถอน เข้าไปละสังโยชน์ละความเม็ดผิด เพื่อจะได้เกิดความเม็นถูก อันเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นตราบใดที่เรายังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วนอย่าเพิ่งนอนใจ เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นประตูแรกเป็นด่านแรก ที่เราจะผ่านเข้าสู่เส้นทางของมรรคเห็นถูกแล้ว ก็มาเริ่มต้นที่สัมมาสติระลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิคือสมาธิชอบ นั้นหากผู้ปฏิบัติขาดมรรคองแปแล้ว การปฏิบัตินั้นอย่าหวังเลยว่าจะก้าวหน้าได้ให้เราเร่งความเพียรก็เพื่อตัวพวกท่านเองทั้งหลายนะอยากให้มีหลักของใจมีที่พึ่งทางใจ เมื่อเรามีหลักของใจมีที่พึ่งทางใจแล้ว เราก็อยู่อย่างร่มเย็น เพราะทำเป็นเครื่องอยู่ เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องร่มเย็นทั้งสิ้น